สำหรับประโยค您打算在普吉待多少天แปลว่า คุณจะพักที่ภูเก็ตกี่วัน คำว่าีแปลว่าคุณ คำว่า打算แปลว่าวางแผนหรือตั้งใจที่จะ คำว่า在แปลว่าอยู่ที่ คำว่า普吉待แปลว่าภูเก็ต คำว่า多少天แปลว่ากี่วัน สำหรับประโยค两周 แปลว่า สองสัปดาห์คำว่าหยางแปลว่า สองคำว่าจีแปลว่าสัปดาห์